การเผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วยแอปพลิเคชันของ Google อาจทำได้โดยการบันทึกแล้วดาวน์โหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะใช้วิธีการแบ่งปัน หรือแชร์เอกสารก็ได้นะคะ วัตถุประสงค์ย่อย สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารเลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกเอกสารได้ สามารถแบ่งปันเอกสารได้ สามารถสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ใจความสำคัญ การบันทึกไฟล์เอกสาร Google การดาวน์โหลดไฟล์ การแบ่งปันไฟล์ Google เพื่อใช้งานร่วมกัน การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล